ดาวโหลดไฟล์ซึ่งส่งให้อาจาร์เลทมากเลย ก็ต้องมาทำตอนเช้า ซึ่งมันทำให้แบบเวลามันชิฟหมดเลย ทีนี้คือเรื่องการตรงเวลาเนี่ยอาจารย์ขอนะนะคะคือคุณจะไปทำงานอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณยังหา excuse ในชีวิตคุณได้ว่าเอออาจารย์คะหนูติดนู่นติดนี่ติดนั่นปีสามฟังไว้เลยนะคะถ้าอาจารย์เขาบอกคุณว่าให้ช่วยทำอะไรให้เสร็จภายในกี่โมงขอให้เป็นเท่านั้น รักษาเวลาหน่อยนะคะ แล้วคุณจะต้องมาพรีเซนต์เนี่ย ก็ช่วยมาให้ตรงเวลาด้วยเนาะ อันนี้มันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณนะคะ ขึ้นอยู่กับของพวกเนี้ยมันมันตัดสินอนาคตคุณได้ประมาณนึงเหมือนกันเนาะ โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวกลุ่มสามเริ่มนะคะ Good morning everybody. Today we would like to present our project uh, studying on Eastern characteristic for sodium detection. My advisor is Ajahn Suryasho My name is Abhiwat Jarun My responsibility is depression effect, mixing the substance for coating effect and taste effect. คอลิกาตาอิฟเฟกอีฟยูเอฟเซนเซอร์ของมิชลินเอ่อพีเอ็กซ์อินโซลูชันเดอะฮอลล์ออฟเดอะฮอลล์ออฟอีฟเอ่อพิซิเบิรอีฟเอ่อเทชโชวนเตดแดดเอ่อเชนดิเพนดิ้งออนเดอะคอนเซนเทชันออฟไฮโดรเจนไอออนอินโซลูชันอิฟเฟกแคนบียูส์ฟอร์เมนี่เอ่อมิชลิน information so our group has developed effect uh, for measuring calcium for coating substance on effect to to find parameter with ครับสำหรับ วันนี้เราจะนำเสนอโครงงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดโซเดียมของพิสเตนนะครับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชชนันาพิทักษ์ครับกับผมนายอภิวัตรพลุนวัชชัยครับดิฉันนกต่อวริยาโมคาค่ะครับคือิสเตนเนี่ยใช้เป็นเซนเซอร์วัดค่า pH ของสารละลายครับโดยได้โชว์ว่าเตจของอิสเตนนั้นเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายครับซึ่งอีกครั้งอย่างเนี่ยอิสเตนสามารถใช้เป็นเซนเซอร์วัดค่า ความเข้มข้นของสารละลายอื่นๆได้ครับทางของเราจะทำการยุบใช้พิเศษเพื่อวัดความเข้มข้นของเพื่อวัดโซเดียมในสารละลาย ครับสำหรับสำหรับสำหรับตัวมอสเฟตกับอิสเฟตต่างกันตรงที่อิสเฟตนั้นพวกเกตเขาจะเปิดออกแล้วก็ฉาบด้วยชั้นซิลิคอนไนไตรด์ครับแล้วก็พวกเกตจะถูกแทนด้วยเรฟเฟนซ์อิเล็กโทรดครับวัตถุประสงค์ก็คือการศึกษาพารามิเตอร์ของอิสเซตที่มีผลต่อการวัดโซเดียมครับ าหรับขั้นตอนการดำเนินดำเนินงานของเราก็คือเราจะทำงานเลือกอิสเซตมาจำนวนหนึ่งจากนั้นทำการวัด ID VGS ด้วย SMU ครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นเนี่ยเราจะนำตัวนำตัวอิสเซตไปทำการเคลือบสารครับเพื่อให้อิสเซตสามารถวัดโซเดียมในสารละลายได้ครับ แล้วทำการวัดค่า ID VGS ด้วย SMU แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นจึงทำการสรุปผลครับซึ่งขั้นตอนการเดินดำเนินงานที่เราทำก็คือเราจะเตรียมลิสเซตขั้นตอนที่ทางทีมเมทเขาแนะนำมา ก็คือเราจะทำการบัดดีเสร็จแล้วก็ ทำการอีบ็อกซี่เพื่อกันน้ำครับแล้วจากนั้นเราจะทำการจุกดไฮโดรฟลูออริกเพื่อชำระล้างบริเวณบริเวณโพวกเกตครับแล้วก็ทำการต้มน้ำครับ นี่คือรูปการต่อวงจรของเรานะครับ โดย SMU Channel แรกเนี่ยเราจะป้อน VGS เป็น0 2 0ถึง2โวลต์ครับที่เ e f e ก e n c เ e l น c t r แล้วก็ VDS เราให้เป็น 0.3 โวลต์ครับครับซึ่งิเกตเคอร์เรนต์ก็คือกระแสรั่วไหลบริเวณเเป็นเ e นท์ อิเล็กโทรดครับซึ่งจริงๆ มันควรมีค่าน้อยมากครับ โดยความต้านทานที่อยู่ระหว่างตัวอิสเซตกับสารละลายเนี่ยเราจะเรียกว่าฟัน t a c t r ซิสติวิตี้ครับครับ ซึ่งในเทอมแรกเนี่ยเราทำการทดลองเราพบว่าในขั้นตอนการเต็มอิสเซตที่ทางอีเมคเขาแนะนำมาเนี่ยในขั้นตอนกระบวนการต้มน้ำเนี่ยทำให้เกิดปัญหาลิเกคลินเพิ่มขึ้นอย่างมากครับซึ่งสอดคล้องกับบทความที่เราศึกษา คือการต้มเนี่ยทำให้ค่าฟัน t a c t r ซิสติวิตี้ต่ำลงครับ ซึ่งการเคลือบสารเนี่ยก็คือการเคลือบเคลือบสารลงบนอิสเซตเพื่อให้อิสเซตสามารถวัดโซเดียมในสารละลายได้ครับ โดยสารที่เราใช้ประกอบด้วย 5 อย่าง ก็คือ1โพลียูริเทน2 คือโฟโตอินเจเตอร์3คือ โซเดียมไอโอโลฟอร์4คือไลโปฟิลิกซอลแล้วก็5คือเดนตาไฮโดรฟูรันครับ โดยขั้นตอนการเคลือบสารเนี่ยเราจะทำการผสมโพลียูริเทนกับเดนตาไฮโดรฟูรันครับจากนั้นเราจะเติมโซเดียมไอโอโลฟอร์โซไลโปฟิลิกซอลแล้วก็โฟโตอินเจเตอร์ครับจากนั้นเราทำการโซลิเคตเพื่อให้ สารเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำการจุ่มพิเศษลงบนลงบนสารที่เราผสมแล้วเราก็ทำการฉายแสง UV เพื่อให้เป็นเบนแข็งตัวครับสำหรับการเคลือบสารเนี่ย เราแบ่งออกเป็น 3คอนดิชันครับคอนดิชันแรกก็คืออัตราส่วนของโพลียูเทนต่อโซเดียมต่อเลโปฟิลิกซอลเป็น 1 ต่อ1ครับโดยคอนดิชันที่ 2 เนี่ยเราจะใส่แต่โพลียูเทนอย่างเดียวครับแล้วก็คอนดิชันคอนดิชันที่3เนี่ยโพลียูเทนต่อโซเดียมเมลโลฟอร์ต่อเลโปฟิลิกซอลเป็น1ต่อ2ต่อ1ครับ ครับก็คือนี่รูปซ้ายก็คือเป็นรูปการต่อวงจรวัดของเราแล้วก็รูปด้านขวาคือเราจะทำการพอต IV curve เพื่อหา threshold voltage ครับโดย threshold voltage ก็คือแรงดันค่าขีดเริ่มที่ทำให้อสเซตเริ่มทำงานครับซึ่งสามารถใช้บอกย่านการทำงานของอสเซตได้นะครับ โดยสมการื่งนี้เนียกระแสเดนก็เป็นไปตามสมการครับโดย threshold voltage ของอิเซตนั้นเท่ากับ threshold voltage ของ MOSFET บวกกับ V shape ครับซึ่ง V shape เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงตามค่า pH ครับดังนั้น h o v o l ลเ g กของ MOSFET ของิ s f e t จึงแปลผันตามค่า pH ครับ หลังจากนั้นเรานำิ s f e t ไปทำการเคลือบสาร เราจะเรียกว่าโซเดียมเฟตครับ ซึ่งในในโ o v ว l t a g e ของโซเดียมเฟตนั้นมีโพด BM เข้ามาเกี่ยวข้องครับ ซึ่ง BM เนี่ย มันจะแปลผันตาม AI หรือเบ a ไอออนของเราครับ ก็คือโซเดียมไอออนของเราครับจึงทำให้ h โ v o วลต g e ของโซเดียมเฟตหลังทำการเคลือบสารแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงครับสำหรับผลการทดลองนะครับ ก็คือคอนดิชันแรกเนี่ยเรา เราจะวัดในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 470 แล้วก็ วัดในสารละลายของโซเดียมคลอไรด์คองมเข้มข้น0.1 0.01 แล้วก็0.001โมลาร์ครับซึ่งในคอนดิชันแรก เนี่ยห้โชวันเตตส่วนใหญ่มีระดัน้ที่ลดลงหลังทางการทำการเัิมสารครับ แล้วก็ในโซเดียมคลอไรด์ก็เช่นกันครับ ส่วนในคอนดิชันที่ 2 เนี่ยห้โชวันเตตใน pH มีระดัน้ที่ลดลงแต่ในโซเดียมคลอไรด์มีระดัน้ที่เพิ่มขึ้นครับ ส่วนพาร์ติชันที่3นี่ทั้งวัดใน PS แล้วก็โซเลขยอคลไลน์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ลดลงครับ ย่านการทำงานของอีเจะมีอยู่กสามย่าค่ะย่าแรกก็คือพารออฟหรือว่าับยโชย่านที่สองคือีเนียแล้วก็ย่าที่สามก็คือเนเชันค่ะย่าับโชเป็นย่านที่มีกระแส ที่กรรมการก็เป็นไปตามนี้เลยค่ะ เราจะคัดค่า TF ส่วน ID หรือว่า ID เพื่อทำการหาค่า N ค่ะสำหรับรูปทางซ้ายมือเป็นรูปโครงสร้างของ i n f e t ค่ะ ซึ่งมันจะมี COS กับ CD ต่ออยู่ค่ะ ส่วนมอสเฟตฝั่งนู้นค่ะ ส่วนในรูปทางขวา มือเป็นรูปของ i n f e t ค่ะ จะมี C ค้า C เนมแล้วก็ซีกอนเพิ่มเข้ามาค่ะ ซึ่ง C3 ตัวนี้จะทำให้ค่า N มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนในอฟเฟกจะมีซีของในโซเดียมเฟตจะมีซีของเอ็นเพิ่มเข้ามาค่ะ มันจะทำให้ค่าค่าเอ็นเพิ่มมากกว่าในอฟเฟกค่ะบทการทดลองในการหาค่าอนของเราในในีเอก็หลังจากเคลื่อบใส่เรามีค่าเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนในโซเดียมก็มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะ แต่ในคอนดิชันที่สองในีเอมีค่าลดลงค่ะ แล้วก็ในโซเดียมคลอไรด์หลังเคลื่อบใส่เราก็มีค่าเพิ่มขึ้นค่ะคอนดิชันที่สามมีค่าเพิ่มขึ้นทั้งใน pH แล้วก็โซเดียมคลอไรด์ค่ะ ส่วนลิเกตคือลิ้นของ โซเดียมเกลตมันควรจะมีค่าลดลง เพราะว่ามันมีชั้นของโซเดียมไอโอโนฟอร์เพิ่มเข้ามา ค่าคอนแทคเรซิิตี้ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ ผลการทดลองก็เป็นไปตามไปตามทฤษฎีเลยค่ะ หลังจากที่เราเพิ่มสารแล้ว ค่าค่าลิเกตเกลตจะมีค่าน้อยลงทั้งในคอนดิชันที่1คอนดิชันที่2 แล้วก็คอนดิชันที่3 ค่ะ ค่า sensitivity คือการเปลี่ยนแปลงของโวลต์ชูวลเตจเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของสารละลายค่ะ ซึ่งเราจะวัดในโซเดียมคลอไรด์ค่ะ ในคอนดิชันที่1มีค่าอยู่ประมาณ 55 มิลลิโวลต์เปอร์ pSa ค่ะ ในคอนดิชันที่2มีค่าอยู่ประมาณ8มิลลิโวลต์เปอร์ pSa ค่ะส่วนในคอนดิชันที่3มีค่าอยู่ประมาณ47มิลลิโวลต์เปอร์ pSa ค่ะสรุปผลการทดลองของเราคืออันดับแรกคือเทชโ s ว o เ d v มันจะมีค่าลดลงเมื่อเราทำงานเพรื่องสารแล้ว ค่าสับเชรมโลเฟนเตอร์หรือค่าเอมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเราเพิ่มสารค่ะ ส่วนค่า ลิเกตคือ ในเนี่ย หลังทำการเพิ่มสารแล้ว จะมีค่าลดลงค่ะ แล้วก็หลังจากที่เรานำอิเกตไปทำการเพิ่มสารแล้วเนี่ยอิเกตสามารถใช้วัดในโซเดียมในโซเดียมในสารละลายได้ค่ะ ส่วนสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อก็คือต้องเพิ่มอิเกตในการทดลองให้มากขึ้นค่ะ แล้วก็ศึกษาคุณค่าของออย แล้วก็คีเทมค่ะ สุดท้ายก็คือศึกษาลองชิมิตี้ของโซเดียมเฟรนค่ะ ขอดูหน้าสมการแสดงความสัมพันธ์หน่อยกับ concentration อยู่ตรงไหนนะ ตัวเล็กมองไม่เห็น แก้แล้วอันไหนบระทัดไหนอ่ะครับบระทัดไหนที่ที่บอกว่า pH กับ threshold สัมพันธ์กันตรงไหนบ้างเรียนเยอะบรรบรรทัดที่บรรทัดที่สี่ครับโอเนแค่นั้นนะอ่ะงั้น pH เซลล์เซลล์ก็แปลผ่านตาม pH ของ threshold ของของของมอสเซนด้วย คุณทำแซมเปิลกี่อันกันทดลองเนี่ย ทั้งหมดผมทำการทดลองทั้งหมด9แซมเปิลครับโดยแต่ละแซมเปิลแต่ละคอนดิชันเราจะแบ่งเป็น3ม3 3 3 ตัวครับและใน3ตัวนี้แล้วเทรชโชของมอสเฟตเองมันเออร์เลอร์เยอะมาก เพราะในทางปฏิบัติเนี่ยอย่างตอนเราไปซื้อมอสเฟตตัวเนี่ยมันจะบอกว่าเออร์เลอร์มันมาสักหนึ่งโวลต์ได้ตามต้องตลาดแค่แค่เทรชโชอย่างเดียวนะแค่เทรชโชของมอสเฟตนะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เคมีคอลคอนเซนเทชันเลยอันนั้นมีผลอะไรกับกับตอนนี้บ้างไหมเพราะในทางปฏิบัติแล้วเทรชโชมันไม่ใช่แคงที่แต่ละตัวแต่ตัวไม่เหมือนกันเลย รโชว์ของแต่ละตัวสมมติมันไม่เท่ากันครับซึ่งจะเลอร์อยู่ประมาณสมมติถ้า PSC เนี่ย บางตัวก็จะอยู่ที่ 0.6 ประมาณ 600มิลลิโวลต์บางตัวก็จะประมาณ800มิลลิโวลต์ครับขึ้นอยู่กับตัวครับแล้วมันมีผลอะไรกับค่า p S ที่คุณวัดครับ ก็คือถ้าสมมติถ้าถ้าสมมติเราวัดใน p S เนี่ยถ้าสมมติ 4 70แสดงว่า i s o t o n ต c ของตัว p 0มันจะมากกว่าครับมีผล คุณคุณมีวิธีมาแก้ปัญหาตัวนี้บ้างหรือเปล่าในการไม่เท่ากันของไมเคิลโชของวัดแต่ละตัว ซึ่งซึ่งตัวอินสเตทที่เราได้มาเราจะได้มาเป็นล็อตถูกไหมครับจะได้มาเป็นล็อตเสร็จแล้ว คือแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ติกไม่ไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าเราจะทำอย่างง่ายคือเราเลือกตัวที่ได้โชว์เร็จมันตรงกับที่นักชินของเขา มันต้องแอลลิเวทแค่ตอบฟังตั้งนานลำคาญเลยคือคือเขาถามว่าคุณแซมเปิลมาเนี่ยแซมปิ้งมาเนื่องจากเขาประหลาดคุณก็ไม่รู้ว่าวีเทชโชของมันที่ให้มาตันดาชีเนี่ยมันก็ลองจริงมันไม่ใช่ตันดาชีถูกไหมคุณไม่ได้บอกเองว่าหกร้อยมากแปดร้อยคุณรู้ว่าอันนี้พมไปทดลองเนี่ย สมการคุณเนี่ยในที่การที่สี่มันเห็นชัดเลยว่า คุณได้เทคอยู่แอคเคาท์เลยเนี่ยเออเรอร์จากเทสโชที่มีอยู่ คือถ้าถ้ามองในแง่ของสถิตินะ มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าดีเพชั i นของสมการบ้างว่าต้องบวกค่าเออเนอร์บางส่วนไปอันี้แค่สามคุณจะแก้ยังไง ในเมื่อคุณยังยืนยันว่าสมการเนี่ยมันก็เป็นแค่เนี้ยแล้วคุณได้ทำลองทดลองเออหลาย ๆ ตัวไหมหรือยังไงตากเก้าตัวมันอาจจะน้อยไป หรือว่า ค็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการว่า พยายามหาเท็โชวเป๊ะๆก่อนไม่อยู่ด้วยกันกลุ่มหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมหรือเปล่าคุณก็ได้พูด สมมติคุณคุณทดลองมาแม่งหกร้อยล็อตเนี้ยซื้อมาห้าร้อยตัว เอามาเก้าตัวก็ได้หกร้อยเหมือนกันหมดแล้วก็มาทดลอง แต่ตอนนี้คุณไม่ไงคุณเอาหกร้อยเป็นแช่อยู่สี่สี่ศูนย์เจ็ดร้อยกับสี่ศูนย์เจ็ดร้อยมิลลิโวลต์นะเออเทสโชมันก็ไปใส่มั่วในค่านั่นนะ ไม่โชว์ที่เป็นตัว อินเชียลของมันที่เริ่มต้นที่เป็น actual ค่าค่าจริงๆมัน มันก็ไม่เท่ากันแต่แรกแล้วแล้วจะมาแวนกรมการได้ยังไงประเด็นหนึ่งตรงนั้นนะอีกเรื่องนี้ผมสงสัยนะ คุณทำตามที่อาจารย์สั่งหรือทำตามเปเปอร์ด้วยเห็นผลอะไรที่ต้องเป็นสาระอะไรแบบนี้มาเคลือบ คุณบอกมีทั้งสายสารที่มาเคลือบใช่ไหม ทำไมผมไม่เอาน้ำส้มสายชูมาเคลือบบ้างอ่ะคือตามเปเปอร์ที่เขาคือจะ modify เสร็จเพื่อให้สามารถวัดไปโซเดียมได้ คือก่อนจะต้องผสมสาร ใช้สารอยู่5อย่างประมาณนี้ครับทำไแต่ละตัวมันจะมีหน้าที่ของมันแตกต่างกันครับโอ้ค่ะเอามากๆนะครับ โดย ตัว PU เนี่ยโพลียูเทนมันคือเบสโพลิเมอร์ของเราเลย แล้วตัวหัวใจหลักของเรา คือโซเดียมไอออนฟอร์ครับ คือมันจะประพฤติตัวเป็นเป็นหลุมเพื่อให้โซเดียมไอออนในสารละลายเนี่ยลงไปในหลุมครับ ส่วนไอตัวไลโพิลิซอลเนี่ยจะผลักไอออนลงครับ ซึ่งสารละลายที่เราใช้ก็คือโซเดียมคลอไรด์ครับ แล้วก็ส่วนเนสารไฮโดรฟูรานเป็นแค่ตัวตัวทำละลายครับเดี๋ยวกลับดูรูปที่มีคาปาซิเตอร์ จึ๊กหยุดหยุดถอยไปแล้วกลับมาสักแป๊บเดินแล้วเดินแล้วไปไหนไปไหนไปไหน หยุดหยุดหยุด อ่าเอาลูกลูกลูกลูกอะไรน่ลูกบอลไม่บ้านบลูกบอลอนนี่เออ ทางซ้ายเป็นมอสเซตธรรมดา ครับ ทางขวาเนี่ย เป็นอิสเฟตใช่ครับ สิ่งที่คุณทำเส้นปากสามปีนั้นคือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในอิสเฟตครับ อ่าซีสามตัวนี้มองไม่เห็นกันนะคือชื่ออะไรตัวบนสุดมันชื่อีซีซีซีซีกอยครับ แล้วก็ C ถัดมาก็คือ C h e m ม o p ครับก็้ีก็ C C C สุดท้ายก็คือ C passivation ครับก็คือชั้นของซิลิคอนไนไตด์ครับ อ่าสามตัวเนี้ยยูนิตมันเนี่ย มันเป็นีเปอร์ยูนิตถูกไหมเออคือีตรงเนี้ยมันคอมเพลตแล้วเราเทียบกับีสองตัวล่าง คือ CGS กับ COX เนี่ย ใครใหญ่หรือใครเล็กกว่ากันตอบผิดตายเว้ย่ตัวบนครับ ่ามานะค่ามันสเกลมันขนาดไหน สเกลมัน คืออย่างอย่าง C C เฮมโฮกับ C กอยเนี่ยผม ไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่ามันมันอยู่ในสารละลายครับ ก็เปเปอร์มันก็มีนี่ มันมันเป็นเปอร์เปอร์แยกอีกทีนึงครับซึ่งมันลึกไปทางเคมีครับ มันอยู่ในสารละลายเล็กน้อยครับก็คุณไม่ศึกษาเลยถ้าถ้าคุณกล้าเอามาใส่ใส่ในโมเดลเลยนะถ้าคุณกล้ามาหาว่า C คือได้เท่ากับ C 5โครลงกัน แล้วคุณมยืนยันผมว่าไอ้ปีสามตัวเลขไม่รู้ค่าเท่าไหร่